สวยฮะแปลงร่างเป็นวายสองแถวแบบนี้ หวาน เจี๊ยบแน่นอน ท่านผู้ชมฮะนี่ห้าพันสี่มาแล้วครับผม ท่านผู้ชม ซื้อไปเก้าพันนะ ขอก่อนเลย นะไอโฟนมาได้ไหมแถวสามอะโอ้โน้ตบุ๊กมาทำไมวะมาห้าพันเก้าครับผม ซื้อไปเก้าพันนะ ขอลุ้นเนี่ย โอ้โหเกลือ เลย ทีเนี้ย โอ้ยน่าเสียดายวะไม่น่ากดเลยวะท่านผู้ชมอะ แปลงแรกมายแถวสองขอยเข้าขอยได้ขอยโดน ไม่มีตัวต่ออีก เออเอาเอเอาหนึ่งเอายังสวยอยู่แถวสองขอลงมา ขอลงมา ตัวคิวยังไงก็เข้า อืม อืม มาเลยอ้าวเรียบร้อยฮะท่านผู้ชมฮะ โอ้ล่าสุดกดไปเรียบร้อยเบ็ดร้อยฮะ เข้าฟิลปปิน หนึ่งรอบหนักๆเลย แล้วก็เจอบิ๊กแจ็คพอตไปหนึ่งรอบฮะอย่างที่เห็นท่านผู้ชมฮะโอกาสเกิดขึ้นนะบัตรนี้ฮะสามหมื่นแปด ผมแตกเรียบร้อยนะครับ อืมมา ก็ มีทุนอยู่แปดพันสามนะ วันเนี้ยนะครับเบ็ดร้อยนี่ได้ขึ้นแน่นอนนะครับ แต่เดี๋ยว ผมขอกดล้างหน้ากระดานทิ้งไว้ก่อนนะ ปรับไปที่เบ็ดแปดสิบฮะอ่ะ สวัสดี เพื่อน ๆ อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วกันฮะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเฮียต้นสเตตฟัดมาแล้วจ้ะนะสวัสดี เพื่อนๆทางด้านสปปลาวด้วยที่ติดตามกันตลอดมานะขอบพระคุณมาก ๆ ขอบใจเด้อนะครับผมสบายดี นะฮะวันนี้ผมอยู่ที่เกมคริปโตโกฮะคริปโตโกวันนี้ขอเป็นวัยรุ่นคริปโตสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมเออมาก็คือเรื่องบวกนี้บวกอยู่แล้วแหละเกมคริปโต นะเออเริ่มเริ่มมาเป็นเกมที่ ผมสามารถเก็บได้นะ อืม มาฮะ โอ้ย ขออนุญาตนะ ขอกดไอเทอร์โบนะอืม โน้ตบุ๊กมาสิบมาวิศวกรอยู่ไกลเหลือเกิน แล้วไม่มาให้บวกเลยอยู่แถวไกลเหลือเกิน อ่ะอืม การ์ดมาโน้ตบุ๊กมาสวยฮะอืม คิวแปลงร่างวันวายแถวสองไงจ๊ะ อืมมา เข้าอีกแล้วมา 380ฮะ384แล้วแถว3อุ้ยห่างไกลความเจริญยังได้อยู่นะ 80 อ่ะ อืม การ์ดมาแพตตินัมการ์ดนะมีชื่อ PG ด้วย โอ้คนทำสุดยอดนะ เอาแจกดีนะแบบเนี้ยไล่เบียดไล่เบียดสู้ได้นะท่านผู้ชม เอาชมหน่อยเกลือเลยเว้ยชมไม่ได้ชมแล้วเกลือเลย เป็นไปไม่ได้ที่จะแจกแบบทุกไม้นะท่านชมฮะถ้าแบบแจกทุกไม้แล้วผมบอกเลยนะ ไม่ใช่ละนะให้สันนิษฐานว่าไม่ใช่ละมันต้องมีจังหวะดูดอะไรบ้างแหละนะคิดในมุมมองของของโต๊ะนะคิดในมุมมองของเจ้าอ่ะ นะเขาไม่แจกเราตลอดแน่นอนนะแต่ถามว่ามีช่วงแจกจริงไหมมีช่วงแจกจริงฮะเข้าถูกก็รวยอ่ะบอกเลยนะครับ ช่วงดูดก็ดูดแน่นอนมีนะครับ ไม่งั้นก็เจ๊งแน่นอนโต๊ะปรับไปที่เป็นร้อยท่านผู้ชมนะขออนุญาตไปที่สิบหมุนฮะ ตรงนี้ ไป ดูกันยาวๆดูซิจะพอเก็บได้ไหมนะไม่ได้ก็ เดี๋ยวลองซื้อฟิลิปปินดูฮะอืม ไม่ได้ด้วยแถวสาม วายได้น้อยไปหน่อยท่านผู้ชมเข้าท่าไหมเนี่ย วิศวกรแถวแรกได้ไหมวิศวะ วิศวกรแถวแรก โอ้แปลงร่างวายแบบนี้สวยฮะเต็มเต็มมาสองพันมาเปิดเปิดนี้สวยละเริ่มสวยละเออมาโอ้ย ได้มีแต่ดอกเล็ก ๆ ว่ะท่านผู้ชมฮะมีแต่ดอกเล็ก ๆ น้อยๆมากเลยอะนะ เอาไงดีวะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ผมขอหยุดกันนะผมอยากลองซื้อว่ะท่านผู้ชมฮะอ่ะมาคอมโบนี้ ไม่เยอะฮะสองพันสี่เองรู้สึกทั้งแบบเบ็ดร้อยอ่ะ ถือว่าได้น้อยนะเจ็ดพันห้าอ่ะลองดูนะท่านผู้ชมฮะไม่ลองไม่รู้ ไม่ลองไม่รู้จริงๆฮะนะต้องต้องต้องยอมแลกบ้างมาฮะสิบหมุนตรงนี้มาดูกันนะถ้าคุ้มเนี่ยผมใช้ทุนกับกำไรนี้ลุยต่อเลยนะ ไอโฟนมาคิวมา โอ้วัยรุ่นคริปโตแล้วจะเกลือซะแล้วอะจะเกลือซะแล้วท่านผู้ชม อืมมาคิวแปลงร่างวายแถวสองอืมโอ้มีตัวต่อเล็กเหลือเกิน นะ คุณห้าอย่าเพิ่งหยุด นะ โอ้เอามาสองพันห้าฮะแล้วซื้อไปเจ็ดพันห้าขาดอีกห้าพันนะเนี่ย กับอีก8หมุนมาลุ้นกันเยี่ยวเหนียวนิดนึง ท่านผู้ชมตกคูณก็ยังขึ้นไม่เยอะ มันคูณทีละสเต็ปอะท่านผู้ชมฮะมันไม่แบบสองสี่หกแปดอะไรเงี้ยนะก็หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดขึ้นเรื่อยๆนะปังร่านวายคิวเข้าแน่ อืม คูณเก้าไปแปดร้อยสิบมันมาได้กับตัวคูณนี่แหละมามาเริ่มละห้าพันหกอะยังขาดอีกยังขาดอีก นะขายได้ประมาณสองพัน โอ้คุ้มไหมเนี่ย คุ้มไหมเนี่ย เลยลุ้นให้มันได้คืนนะ ค่าซื้อฟิลิปปินส์ก่อนอันดับแรกเนี่ย คุณสิบเอ็ดแล้วจะไม่ขอหนักๆ นะขอหนักๆ มาดอกเดียวคุ้มอืมไอโฟนมา วิศวะสักทีเถอะวิศวกรเนี่ย ห่างไกลความเจริญเหลือเกินไม่เข้าเลยอะ อืมสักทีสักที เออมา อือหือได้คือ เรียบร้อยครับผมท่านชมค่าซื้อพิจปปินนะกำไรตอนนี้อยู่ประมาณเก้าร้อยโอ้โอ้เรียบร้อยหมุนสุดท้าย โอ้เรียบร้อยท่านชมดีว่าได้ค่าซื้อฟรีคืนว่ะได้กำไรนิดเดียวเองกำไรเก้าร้อยเองอะนะเอาไงดีวะ ผมปรับไปสักร้อยหกสิบเลยลองซื้อดูนะ โอ้ ไม่ถึงด้วย โอ้กรรมของกูอ่ะเก้าพันลองดูครับผมท่านผู้ชม หวังว่าจะเข้านะ หวังว่าจะเข้านะ สิหมุนตรงนี้มาดูฮะกดเลยได้ไหมอะกดเร่งๆรีบๆไปเลยได้ไหม จะเข้าก็เข้ามาวัดกันตรงนี้แหละตีมาสวยฮะแปลงล่างเป็นวายสองแถวแบบนี้ หวานเจี๊ยบแน่นอนท่านผู้ชมฮะนี่ ห้าพันสี่มาแล้วครับผมท่านชม ซื้อไปเก้าพันนะ ขอก่อนเลยนะไอโฟนมาได้ไหมแถวสามอะโอ้โน้ตบุ๊กมาทำไมวะมาห้าพันเก้าครับผม ซื้อไปเก้าพันนะ ขอลุ้นเนี่ย โอ้โห เกลือเลยทีเนี้ย โอ้ยน่าเสียดายวะอืมไม่น่ากดเลยวะท่านผู้ชมอะแปลงแรกลายแถวสองขอยเข้า ขอยได้ขอยโดน ไม่มีตัวโตอีก เออเอาเอเอาหนึ่งเอายังสวยอยู่แถวสองขอลงมา ขอลงมา ตัวคิวยังไงก็เข้า อืมขอการ์ดได้ไหมแพตตินัมอืมเรียบร้อยโอ้โหมันจะได้ไหมเนี่ยเออมา แปลงแล้วมันวายได้ไหมได้ไหมได้ไหมแถวแรกขอไอโฟนเรียบร้อยมา แปลงแล้วมันวายแถวสองอืมไม่มีจะต่อยโอ้ กำไรสองร้อยจะบ้าจะบอคอยพ่อท่านผู้ชม จะบ้าจะบอขอพูดคำนี้เลยนะครับโอ้โหแก้เกมยังไงดีวะ หรือผมจะหยุดก่อนดีวะท่านผู้ชม ไม่เข้าเลยอะเอางี้ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยว คือคือคือคือตอนนี้มันได้กำไรอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่นะ แต่ว่าเนี่ยขนาดซื้อฟิลิปปินยังยังไม่โอเคเลยอะนะ ดี๋ยวผมขอหยุดก่อนดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันรอบต่อไป ผมขอพักรอบนะ ไม่ถอนนะ เดี๋ยวลุยต่อนะ รอสักครู่ฮะนะ ต้องแก้เกมแล้วต้องแก้เกมแล้วรอบเนี้ย